ขออนุญาตจัดเล่นพนันไปเลยกันวันนี้เราต้องมาแบบว่า20คูณ20เท่านั้นนะไม่ได้20คูณ20 เราไม่ยอมมาลองดูกันเลยครับผมว่า20คูณ20จะมาให้เราหรือเปล่านะก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมนะไม่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะไปมา20คูณ20 ต้องมาแล้วหรือเปล่าว่ายังไงดี ขอแจมแจมขอแจมแจม ล้ว12 12 มาแล้วนะ จังหวะนี้ถือว่ามาดีครับผม จัดมาดี เออ 14 แล้วว่า14 แล้วว่ามา 14คูณ14 ต้องมาละ สวยงามฉลุยครับผมฉลุยนะ ไปกันต่อ เมื่อไปกันต่อต้อง 20คูณ20 เท่านั้นนะ เออเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องไป สปิน เอ้ยเอาตัวคูณก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปสปิน โอ้โหฉลุยเลยฉลุยเลยอย่างนี้ฉลุยแล้วผมไปสปินกันต่อมาแปดนะตัวคูลูสิบแปดละสปินต้องสิบหกลงมาละสวยรผมมาดีมาดีมา สปินสิบแปดว่าไงดี โอ้โห หวานหวานนะผมอย่างนี้หวานหวานเลยหวานหวานเลย มาไอ้สุดสปินน้อยสุดคูณยี่สิบเฮ้ยไม่ใช่คูณยี่สิบเดี๋ยวสปินยี่สิบมา โอ้โห หวานเจี๊ยวผมสปินด้านละยี่สิบมาเหลือตัวคูณเท่านั้นนะยี่สิบคูณยี่สิบต้องมาแล้วนะผมมา เอาหน่อยเว้ หวานหวานหรือเปล่าหวานหวานหวานหวานโอ้โหเฉียดอยู่เฉียดอยู่สวยงามผม20คูณิบมาตั้งแต่เริ่มเลยนะถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องแตกจับไปดีครับมาบอกเลยว่าวันนี้จังนับแน่นอนนะผม20คูณิบมาเนี่ยเริ่มเนี่ยผ่านไปสามสปินแล้วยังไม่แตกสักอันเลยนะเมื่อนะโอ้แต่ี่สปินมันต้องแตกให้กูสักอันเลยวะขอแตกแบบบูมบูมสักอันสองอันก็ได้มาเอาให้คุ้มกับ500ที่กูเสียไป เออดอกแรกมาแล้ว 60 บาท แล้วผมไปไงต่อไหลๆหรือเปล่าไหลๆไปดิเคด่วนแล้วไงต่อ ขอไหลๆขอไหลๆแบบแจมๆเพื่อน เออคิวยังมาต่อเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเริ่มมาละเว้ยตัวเล็กๆตัวน้อยก็เอาก่อนนะ นิดๆหน่อยก็เอาหมดนะจังหวะนี้นะ สวยเจ มาไงต่อคิวช่องสองมาหรือเปล่าคิว คิวมาไหมยังไงคิวไม่มานะครับผมไม่เป็นไรเลยติดกว่าสปินชิวๆเลยชิวๆเลยบอกเลยว่าชิวๆนะผม มาจังหวะนี้และเคด้วยช่องสองเข้าหรือเปล่าว่ายังไั้นโอ้โหเคด้วยมาเข้าแต่ตัวนี้เข้าแทนแพงกว่าแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้ววายช่องสองอย่างนี้ก็ไหลกันต่อไปดิเขาโอ้โหขึ้นกราบไปจังหวะนี้พันกาบาทเรียบร้อยกำไรแล้วนะวะนะกำไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมสวยงามแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วซุปเปอร์ไมขาเอ้ยซุปเปอร์เฉยเว้ยไม่ใช่ซุปเปอร์ไมขานะพันสามเมื่อกี้พันสามเอาเรื่องครับผม เอาเรื่องกับเรื่องแต่ละเคด้วยเข้าอย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปดิครับแล้วงานต่อขอไล่ๆขอไล่ๆนี่ไงดูดีดูดี บอกเลยยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยแม่งสุดจัดจริงๆ นะสามร้อยยี่สิบไปก้อนนึงผม มาดิเจ็ดคีกำไรเน้นๆ นะกำไรตอนนี้ก็คือมากกว่าทุนที่เอามาแล้วเอาดิ เอา เรื่องจัดๆครับผมรีมาเรื่อยๆเลยนะ มาเรื่อยๆเลยนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนหนึ่งจังหวะนี้สามร้อยบาททวนมา โอ้โห โหดกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยโหดกว่าแปะนอนนะกูทำจริงโหดกว่าแปะนอนมีอีกไหมก็ถ้าหาว่าใครสนใจตามผมมาเล่นแปะนอนนะครับผมนะสามารถตามผมมา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 ผมบอกเลยว่าผมอย่างชอบเลยวายที่มันขึ้นข้างบนอย่างนี้โคตรโหโคตรตึงครับผมซูเปอร์ไป1,160บาทนะจังหวะนี้ชิดขี้สองสามพันห้าแล้วคิวไม่ครึ่งครับยังไงกันต่อหลายๆไหมไม่ไหลไม่เป็นไรก้อนหญ่ก็โตก็มารัวๆไปนะครับผมสามร้อยหกสิบบาทไปก้อนหนึ่งนะจังหวะนี้ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเว้ยมาเว้ยมาโคตรดีเลยนะชิดขี้แปะนอนยี่สิบหูยี่สิบนี้แม่งสุดจัดจริง 3สปินสุดท้ายนะครับจังหวะนี้ 3 สปินสุดท้ายว่ายังไงกันดี จะหมดเกาะแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไหลต่อนี่ยังได้อยู่นะเนี่ยยังได้อยู่นะนี่ทำไปเล่นไปถือว่าแจ่มถือว่าแหลมเลยนะผมเชสกคเจมาเต็มคาร์บอีกดอกหนึ่งนะสปินสุดท้ายนะ และคิวยังเข้าต่อดูดีมันไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆว่ะมันไม่หยุดไม่ย่อนจริงตอนนี้ก็แต่ไปสี่พันกว่าเมื่อนะ โอ้โหโหจริงๆนะครับผมได้มาทั้งหมด4,310 บาทเอาเช็ดขี้ ซื้อไป500 แต่เป็น4,300 ไป เอาสักเบ็ดยี่สักดอกเลยกัน เมื่อกี้เรา 20คูณ20 ตอนนี้ ผมอยากลองเล่นแบบ เอ่อ อยากลองเล่นแบบ 8คูณ8 ดูบ้างไหมผมไม่เคยเล่น 8คูณ8 เลยนะเกมนี้นะ ไหนลองดูแล้วกันนะครับ ผมมาดูว่า 8คูณ8เนี่ยมันจะได้กำไรหรือเปล่า ซื้อไปพันหนึ่งเบ็ดยี่มาลองดูกันว่า8คูณ8จะเป็นยังไง เราแบบไม่เล่นพนงไม่เล่นพนันเลยเลยอะแต่เราแบบสุดๆไปเลยโโอ้หดูดีดูดีแปดคุณแปดดอกแรกมาก็หกร้อยก็บาทเลยครึ่งกราฟเต็มกราฟไปเอาโหอะไรกันครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยมาถือจะกินฟรีในฟรีเลยเหรอ จะฟรีในฟรีเลยเหรอถามจริงฟรีในฟรีเลยหรือเปล่า โอ้โหไม่ฟรีในฟรีแต่ยังไหลต่อได้นะครับนะเช็ดขี้แปดคุณแปดดอกแรกมาก็จังนับจัดๆเลยนะฟรีในฟรีต้องมาเลยไหมโอเคไม่มาก็ไม่เป็นไรนะผมก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่เกือบได้เข้าทุนแล้วเนี่ย เกือบเท่าทุนที่ซื้อไปพันหนึ่งแล้วแต่ไป680 บาทนะดอกแรกนะถือว่าเอาเรื่องจัดจัดนะครับผม อีกแค่ 300กว่าบาทก็ได้กำไรแล้วนะ แล้วบอกเลยว่าเบ็ดยี่เนี่ยมันจังหนับแน่ๆนะครับผมไปดอกเลยเคด้วยช่อง2ไม่โอ้โหเคด้วยช่อง2ไม่มาแต่นี้มาแทนก็สวยงามอยู่ดีครับผมกำไรแบบที่เรียบร้อย เรียบร้อยเท่าทุนแล้วนะจังหวะนี้ซื้อไปพันหนึ่งแต่ไปพันสิบหกบาทแล้วเอาว่ะเจ็ดเคคือวันนี้คือกำไรเน้นๆแน่ๆเลยนะผมถือว่าสุดจี๋ มายิงเป็นสุดท้ายเคด้วยไปขึ้นกราวผมสวยงามไปยังไงต่อ ขอไหลๆ ขอไหลๆโอ้โหไม่ไหลอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ มันต้องอย่างนี้วะเดี๋ยวดอกแพงๆเนี้ยผมยังชอบเลยนะโคตรเอาก้อนใหญ่ก้อนโตมาเี้ยก้อนใหญ่ก้อนโตมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆ นะวันนี้นะก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ารวๆไม่กล้าไปเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทมาดิสองสปินสุดท้ายเมื่อไหร่ว่าไงดีสปินสุดท้ายแล้วอีกนิดนึงได้ไหมเหยนิดนึงมา เออยังได้อยู่ขอนิดนึงก็ยังให้เราอยู่นะครับนะสวยงามไปไงต่อ ยังได้อยู่หน่อยนึงก็เอาโมดะนิดนหน่อยก็เอาโมดะเออไปดีครับไปยาวไปยาวไป เคด้วยไหมเคด้วยช่องสองมาเจก็ได้โอ้โหหมดกอกไปแล้วนะครับนะก้อนใหญ่ก้อนโตไม่ก้อนหนึ่งครับจังหวะนี้ส่งท้ายกันไปอห้้ารสองบาทถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องราวกันเลยทีเดียวนะครับนะ